้าไปดังนี้ โอ้ย แมวทองเต็มหูเมื่อกี้เต็มเต็มครับสุดเบิ้มครับโอ้โหสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตหนะโอ้โหเลขเก้ามาสวยอีกแล้วนะ สงสัยไม้นี้บันเทิงแน่เลยนะามาวเอกระ้นน่งองเนไข้เ้าา่สวนี้งแดง้่วันาเครื่องยแม่าะยครึ่งหนึ่งแบงเจ้าครึ่งหนึ่งลูกเก่าครึ่งหนึ่ง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 สี่ร้อยนะ ขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดสิบบาทนะครับเฮ้ยมาเลขมงคลเลขเก้ามาแล้วก็ต้องเริ่มที่เบ็ดเก้าบาทสิไปห้าสิบหมุนครับ ขออนุญาตยังไม่เปิดทโบนะครับ ดูทรงไปก่อนเนาะทรงดีทรงดีค่อยยัดทโบนะ เฮ้ยมาบ่อยไว้มาคงสองมา ไป ครับ ไป เงียบจังมเงียบจริงอ่าได้อยู่อ่ะ มา ไม่ไหลนะไม่ค่อยไหลเลยนะเงียบๆทรงยังไม่ค่อยดีนะดูทรงไปก่อนนะ เอาแต่เป็นกรอบทองด้วยเอาได้ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้นะหูดอกนี้เต็มๆนะเมื่อกี้นะไม่ได้ใช้นะเป็นอุตส่าห์เป็นเปลี่ยนเป็นกรอบทองนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นวายเมื่อกี้สวยเลยนะ เรื่องเฮ้ยเงียบๆอ่ะหมจะโดนนะตายครับไหลไปต่อ มีเปล่า มีเปล่าโอ้โหเฮ้ยมาแล้วคูณสี่เข้าไป ไหลไหมไม่ไหลนะออ้ยมันเสียดายจัง อุ้ยเอาเรื่องล้วันนี้ชุดเบิ่มอยู่ชุดเบิ่มอยู่นะอุ้ยตรงนี้ขึ้นกระดาน คูณสองเข้าไปเปลี่ยนเป็นกัอบทอง ไม่ไหลต่อนะอุ้ยวานาเปลี่ยนเป็นกัอบทองด้วย ไม่ไหลต่ออีกแล้วตรงนี้ยังไง อุ้ยไหลไป ยาวๆไหมไหลไปอีกไหมมีอีกไหมไม่มีอ่ะอุ้ยอย่างนี้กระดานอีกแล้วคูณสองเข้าไป เป็นมันกลับท้องด้วยอุ้ยไม่ได้ใช้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเริ่มละเริ่มละหูยอย่างนี้เต็มเต็มนะเหล่านี้มา สองเข้าไปคูณสองเข้าไปตรงนี้เป็นไปกับทองด้วยครับ ยังไงได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหได้ใช้หรือเปล่า ได้ใช้หรือเปล่านะ โอ้โหเป็นเป็นกับทองนะโอ้โหได้ใช้เปลี่ยนเป็นวายแล้วครับหูไม่ถึงนะ ไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้วาย โอ้โหคูณสองเข้าไป เฮ้ยขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็ดนะ ขออนุญาตไปที่เบ็ดยี่สิบนะ ห้าสิบหมุนเปิดเทอร์โบยัดเลยนะ เอาเรื่องเปิดเทอร์โบไปเอาเรื่องอย่างเลยไหลๆแล้วไหลๆแล้ว อุ้ยเป็นแมงกอบทอง ได้ใช้สักทีเถอะไม่ได้ใช้อีกแล้วนะหืมอุ้ยเสียดายเมื่อกี้อุ้ยขึ้นกระดานอีกแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นไว้ให้เห็นสักเท่าไหร่นะสำหรับรูปแบบคอมโบเฮ้ยนี่ไงเปลี่ยนเป็นวายเลยพอโดนบ่นไปเปลี่ยนเลยโอ้โหตรงนี้เต็มกระดานนะโอ้โหดูสีเข้าไปเมื่อกี้เลื่อง สำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะนะ948 บาทนะ เอาเรื่อง ไปครับขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะ มีเบ็ด 99ไหมเอาเบ็ด 90 แล้วกันยังยังมีเลข 9 เป็นเลขหนึ่งคนนะ ไป 50 หมุน ลุ้นกันเลยเฮ้ยอย่านะ อย่าทำอย่างนั้นนะ อย่าทำอย่างนั้นนะโอ้โหชุดเบิ่มอยู่นะ ไปครับไปต่อกันเลยโอ้ยตรงนี้ คูณสองเข้าไปสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสองนะตรงนี้สำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะบสองนะครับ ไปกันต่อเลยเอาเรื่องอืมเลขเก้าไงเลขมงคลไงเบ็ดเก้าบาทไม่มาแล้วเบ็ดเก้าสิบก็มาแล้วนะ มีอีกเปล่า มีอีกเปล่าเฮ้ยเงียบๆเว้ยทรงๆเว้ยไปคูณสองก็ไป เก้าร้อยคูณสองเป็นพันแปดนะอู้ยังไหลต่ออยู่นะ ไปอีกนะ หูไม่เอาเรื่อง สำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตนะ 2,520 นะ เอาเรื่อง ไปครับไหลต่อนะถูนหกก็ไปดอกนี้ โอ้ย แมวท้องเต็มหูเมื่อกี้เต็มเต็มครับ ชุดเบิ้มครับโอ้โหสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโต 1,998นะโอ้โหได้เก้ามาสวยอีกแล้วนะสงสัย ไม้นี้บันเทิงแน่เลยนะเอาเรื่องป้มคูณสองเข้าไป ไหลต่อด้วยปลายต่อ ไหลอีกครับไปต่อเลยครับ เฮ้ยไหลขนาดนี้เงียบเลยครับดูดองนี้เต็มเต็มเบียดเป็นกับท้อง ไม่ไหลนะโอ้ยชุดเบิ่มนะชุดเบิ่มนะเหล่านี้ ชุดเบิ่มนะเหล่านี้เอาเรื่องเอาเรื่องคูณสีเข้าไปไหลต่อด้วย คูณสีเข้าไปอีกครับ คูณสีเข้าไปอีกสกิดเป็นโดนอ่ะบอกเลยโอ้ยเมื่อกี้เราพัดมาช่องแรกนะเรื่อง สำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะ 3,276 บาทนะ เอาเรื่องวิ่งไหลต่อยคูณสองเข้าไป แคตเตอร์ไม่มาไม่เป็นไรนะ แตกนอกก็ได้นะครับเอาเรื่อง บวกมาเยอะเนี่ยอุ้ยบวกมาหมื่นหนึ่งหมื่นกว่านะ บวกมาเยอะแล้วก็ต้องถอนนะครับ